พนักงานโรงแรมตอบว่า Pas de problème. Vous allez les récupérer d'ici deux heures, n'est-ce pas? แปลว่าไม่มีปัญหา คุณจะมารับกระเป๋าในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าใช่หรือไม่ คำว่า Pas de problème. แปลว่าไม่มีปัญหา คนฝรั่งเศสอาจจะนิยมพูดอีกสำนวนหนึ่งว่า Pas de souci. ซึ่งแปลว่าไม่ต้องกังวล ำว่า a l l เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของคำกริยารูปเดิมคือ a l l ซึ่งแปลว่าไป ในที่นี้ใช้ร่วมกับคำกริยารูปเดิมคือ récupérer แปลว่า รับคืนไป จึงมีความหมายบอกเวลาอนาคตอันใกล้ ซึ่งเทียบกับภาษาอังกฤษคือ to be going to do something ในที่นี้เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกำตรง แทนคำนามพหูพจน์ที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ในกรณีนี้คือคำว่า bagage ซึ่งเป็นคำพหูพจน์คำว่า d'ici แปลว่าจากที่นี้ หากเป็นสถานที่ หรือจากนี้ไป หากเป็นการบอกเวลาคำว่า deux heures แปลว่าสองชั่วโมง ดังนั้นสำนวน d'ici deux heures จึงแปลว่าจากนี้ไปอีกสองชั่วโมง หรือสองชั่วโมงจากนี้ไป สำนวน n'est-ce pas แปลว่า ใช่หรือไม่ ประโยค Oui, madame. Je vous remercie. แปลว่าใช่ครับ ขอบคุณครับคำว่า Oui. เป็นวิเศษใช้บอกการตอบรับว่าใช่คำว่า Remercie. เป็นคำกริยารูปกระจายของคำกริยารูปเดิมคือ Remercier. แปลว่าขอบคุณเป็นกริยาที่ต้องการกำตรง ดังนั้นคำว่า vous ซึ่งแปลว่าคุณ จึงเป็นคำตรงไม่ใช่ประธาน